ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา ประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะฟางข้าว ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุทนไฟได้ครับ ใช่แล้วค่ะ นวัตกรรมฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา ผลงานนักวิจัยไทยช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้ง และยังช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลายได้อีกด้วยนะคะ สวทชภาคเหนือสนับสนุนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสา นวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งผลิตได้ด้วยกระบวนการอย่างง่าย และมีต้นทุนต่ำ โดยใช้ฟางข้าวและเยื่อกระดาษมาอัดเป็นแผ่น และเติมสารหน่วงไฟ ได้เป็นแผ่นฉนวนกั้นฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมากเทียบเท่าวัสดุประเภทใยแก้ว และยังมีคุณสมบัติที่พิเศษ คือไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง สามารถดูดซับและลด การสะท้อนของเสียงได้สามารถพัฒนาเป็นฝ้าเพดาน หรือผนังกันไฟได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษฟางข้าวได้หลายเท่าตัว ผู้ประกอบการที่สนใจ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทยโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000